อิงเองค่ะ Enneagram Hipster Listen up เป็นเลขไหนมันก็คนเหมือนกัน รู้จักฉันฉันก็รู้ใจเธอ ถ้าอยากลองเข้าใจ ให้มองจากข้างในไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ ถ้าความเป็นเราไม่ได้ทำร้ายใคร เป็นแบบไหนมันก็ดีเหมือนกัน มาทำความเข้าใจ ไม่ความไม่สายไปจะอยู่ที่ไหนเมื่อไร เข้าใจระเบียบวินัยมันต้องมี จะทำอย่างโน้นอย่างนี้ตามใจมันไม่ได้ I cannot lie ขยับไปซ้ายก็บอกว่ายังไม่ได้ จะทำอะไรต้องทำให้ดีฉันยอมต้องแก้เป็นปี ถ้าเธอจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกเลยนะจ๊ะ ฉันทำให้เธอได้ทุกอย่างแลกกับความรัก เธอไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวฉันทำให้จะที่รัก แค่เพียงเธอทักกินข้าวที่ฉันตัก แค่นี้ก็ฟินละโทษที เพิ่งว่างเมื่อกี้นี่มันก็สี่ทุ่มทำงานให้มันหนักๆกก็ยังดีกว่ามานั่งกลุ้ม ปีใหม่ฉันไปไหนก็ทำงานไง ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล ต้องทำมันต่อไป ฉันต้องทำอย่างไร กับความรู้สึกที่มันแทบล้นล้นออกมาจากข้างในทุกอย่างที่ฉัน อยู่คนเดียว ฉันไม่เคยจะเหงา ข้างนอกมันวุ่นวายทำเอาฉันแทบตาย enjoy กับความคิดคิดคิดฉันไม่เคยเบื่อเธอ อย่าไปนิดนิดนิดนิดนิดโอ้อาบุนัยมันอันตรายเหตุด่วนเหตุร้ายมันต้องป้องกันไว้ แต่ฉันต้องไม่เป็นไร เพราะฉันจะไม่เป็นไร ฉันไม่เดินโซเซฉันไม่เคยลังเลฉันแฮปปี้ความทุกข์คือไรโยนทิ้งความสุขที่จะถึงจะปิ๊งยิ้มด้วยกันทุกวัน oh yeah yeah ฉันจะไม่ยอมและฉันจะไม่ทน จากฉันฉันก็รู้ใจเธอ ถ้าอยากลองเข้าใจ ให้มองจากข้างในไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ถ้าความเป็นเราไม่ได้ทำร้ายใคร เป็นแบบไหนมันก็ดีเหมือนกัน มาทำความเข้าใจ ไม่ความไม่สายไปจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็แฮ ใจให้มองจากข้างใน จะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็แฮปปี้ every day yeah